สวัสดีค่ะ พี่เมย์จาก YouTube ช่องเมทินีแฮนด์เมดสำหรับคลิปนี้พี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักหมวก ลายพื้นฐาน ลายที่พี่เมย์ใช้ถักจะเป็นลาย half double crochet คือลายที่ที่เราเรียกกันหรือลายพันควัก ใช้ไหมขนแกะถัก ถักง่ายค่ะ เสร็จไว ใบนี้พี่เมย์ใช้เวลาถักสามชั่วโมง ใบแรกที่เคยถักไหมขนแกะเลย ลองถักดู มันสามารถปรับได้ตามขนาดของศีรษะของคนใส่ นุ่มอุ่นสบายเสร็จไว ทันหน้าหนาวนี้แน่นอน ค่อยๆดูคลิปพี่เมย์นะคะ คลิปเป็นคลิปตัดต่อ ถ้าไวไปก็กดหยุดดูตรงไหน ไม่ทันก็กดย้อนคำนวณจากรอบศีรษะค่ะ ลองดูค่ะ แล้วก็ใช้เข็มโคเช เบอร์ใหญ่เข้าไว้ งานแล้วมันจะนุ่มออกมาแบบนี้ลงมือถักได้เลยค่ะ ใบนี้น่ารักค่ะ สวัสดีค่ะ พี่เมย์จาก YouTube ช่องเมทินีแฮนด์เมด สำหรับคลิปนี้พี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักหมวกโคเช โดยใช้ไหมขนแกะ ไหมขนแกะจะเป็นไหมนุ่มๆ เวลาถักเราจำเป็นจะต้องใช้เข็มหัวใหญ่ ๆ ถัก พี่ใช้เข็มหัวขนาดห้ามิล ขนาดหัวคือตรงนี้ ทดแทนได้ด้วยเข็มทองสองหัว เบอร์แปดทับศูนย์ค่ะ เน้นหัวใหญ่ ๆ ไว้เลย สำหรับหมวกใบนี้ วิธีคำนวณตอนเริ่มต้น พี่จะถักจากด้านล่างขึ้นข้างบน ให้เราถักตามคลิปของพี่เมย์คลิปรหัส CRO 0134โดยที่ลายที่ใช้ถักจะเป็นลาย half double crochet half double crochet หรือเรียกอีกอย่างว่าตัว T อะค่ะ ถักออกมาได้ขนาดเท่ากับรอบ ศีรษะเราลบสอง หรือลบสามตามชอบ ศีรษะพี่เมย์วัดรอบแล้วได้ห้าสิบสามพี่ลบออกสามเซนพี่เมย์จะเริ่มทั้งหมดห้าสิบเซน ถักออกมาเป็นแผ่นยาวแบบนี้ ขนาดตามชอบค่ะ หลังจากที่เราได้ขนาดตรงนี้แล้ว เราจะ รวบงานตรงนี้เป็นวงกลม เพื่อขึ้นฐานแบบนี้นะถักตามรหัส CRO ศูนย์หนึ่งสามสี่ลิงก์พี่เมย์จะลงไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปค่ะ เดี๋ยวลงให้ เราจะเชื่อมต่อ เราดูลายไม่ให้บิด เชื่อมต่อด้านนี้ วิธีเชื่อมต่อเราแทงแล้วเราก็ดึงผ่าน งานออกมาจะเป็นแบบนี้นะอย่าให้บิดค่ะ เชื่อมต่อสองด้านนี้ติดกัน เราแทงอีกด้านหนึ่งทางนี้ ให้มันเชื่อมต่อกับตรงที่ เราเริ่มต้น แทงดึงผ่าน แล้วขึ้นโซ่ งานที่เป็นไหมขนแกะงานมันจะนุ่ม เวลาถักเราจะมองไม่เห็นเส้น เส้นไหมมันจะเป็นเส้นเล็กนิดเดียว แล้วมันจะฟู เราจะเริ่มถักลายขึ้นด้วยโซ่สอง แล้วถ้าเราถักด้วยเข็มใหญ่เนี่ย เวลาเราถักเราจะใช้แหวกค่ะ เนี่ยค่ะแหวกลงไปตรงตัวมันเนี่ย โซ่สองพันหัวเข็มแทงลงไปตรงกลางช่องขึ้นมาสามหลัก แล้วรวบเดี๋ยวงานจะวนกลับมาปิดตรงนี้ นี่นะใช้นิ้วแหวกลงไปตรงกลางลายเลยค่ะ ไม่ต้องกลัวผิดค่ะ เพราะว่างานที่เป็นไหมขนแกะเวลาเราถักเราจะมองไม่เห็น ไหมมันจะฟูขึ้นมาปิดแบบนี้ ถักด้วยเข็ม ใหญ่ๆ เข้าไว้แป๊บ เดียวเดี๋ยวก็เสร็จเป็นใบ ถักฮาร์ปดับเบิลโคเชพันหัวเข็มแทงลงไปขึ้นมาสามห่วงแล้วรวบ ดึงขึ้นมาสูงนิด นึง งานจะได้นิ่ม นี่ ถักแบบนี้วนรอบ ดี๋ยวเราจะมาปิดงานแถวที่หนึ่ง แถวที่เราเริ่มต้นมันเป็นแถวขอบ เดี๋ยวงานจะมาปิดตรงนี้ เราถักฮาร์ปดับเบิลโคเชวนรอบ จนงานวนกลับมาถึงตรงจุดเริ่มต้น เวลาเราปิดงานค่ะ เราก็แทงลงไปตรงช่องว่างตรงนี้ แล้วดึงผ่าน มันก็จะปิดงานแถวที่หนึ่งสำหรับการถักฮาร์ปดับเบิลโคเชแถวที่สองเราก็เริ่มที่เดิม ขึ้นด้วยโซ่สอง พอขึ้นโซ่สองเสร็จ เราจะเริ่มเห็นลายชัดนะคะเราจะถักลงไปตรงช่อง เอามือเราแหวกลงไปนิดนึง ตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องถัก เพราะว่าเราขึ้นโซ่แล้ว ช่องถัดไป ลงไปกลางช่องเลยค่ะ ขึ้นมาสามหงแล้วรวบ ถ้าเราใช้ไหม ไหมขนแกะแล้วเข็มหัวใหญ่ งานจะเสร็จไว เราถักไปแบบนี้ สูง ตามต้องการ ถ้าเป็นของผู้ใหญ่ก็สูงขึ้นไปวัดจากฐานที่เราเริ่มต้นตรงนี้ สูงขึ้นไป หกนิ้ว หกนิ้วครึ่ง เดี๋ยวเราจะมาเริ่มลดกลางหมวก ถ้าเป็นของเด็ก เด็กเล็กเลย ประมาณ ยังไม่ถึงหนึ่งขวบนะคะ เด็กเล็ก ๆ เลยค่ะ ประมาณห้าเดือนหกเดือน ก็ความสูงประมาณสามนิ้วสามนิ้วครึ่ง คุณก็เริ่มลดกลางหมวกได้ ถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อย ถักสูงขึ้นมาสี่นิ้ว ของพี่จะถักเป็นขนาดผู้ใหญ่ พี่จะถักสูงขึ้นมาหกนิ้วครึ่ง แล้วเดี๋ยวเราจะมาลดกลางหมวก วิธีลดกลางหมวกก็ลดเหมือนกัน หมวกใบนี้ปรับได้ตามขนาดของศีรษะที่ใส่ เล็กใหญ่ปรับได้เลย ไม่ต้องนับว่ามันขึ้นทั้งหมด กี่หลัก ยึดจากความกว้างนะคะวัดรอบศีรษะเป็นหลัก แล้วก็ลบออกสักสองเซนถึงสามเซนที่เหลือเราก็ถัก แทงลงไปตรงกลางลายแบบนี้ค่ะถักไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูตอนที่งานของพี่เมย์ได้หกนิ้วครึ่งแล้วเราจะมาลดกลางหัวงานมันจะนุ่มๆหลังจากที่เราถักวนวงกลมจบงานทีละแถว ได้ความสูงตามต้องการ ของพี่วัดจากขอบตรงนี้ตั้งแต่ที่เราเริ่ม จนถึงตรงปลายได้ห้านิ้วครึ่ง พี่จะเริ่มลดกลางหมวก ก่อนจะเริ่มลดกลางหมวกเวลาจบงาน เราก็จบเหมือนเดิมตรงนี้ นี่นะแทงลงไปตรงช่องที่เป็นท่อง โซ่ ดึงผ่าน เวลาเริ่มเริ่มเหมือนเดิม เริ่มโดยการถักโซ่สองพอถักโซ่สองเสร็จแล้วเราจะถักไปทั้งหมดห้าหลักแล้วเราจะรวบห้าหลักนะ หลักที่หนึ่ง หลักที่หนึ่งเป็นโซ่ อันนี้หลักที่สอง หลักที่สาม หลักที่สี่ หลักที่ห้า ถักห้าหลักรวบ หลักที่หกกับหลักที่เจ็ดเข้าด้วยกัน เวลารวบเข้าด้วยกันก็พันหัวเข็มค่ะ ลงไปอย่าเพิ่งรวบนะ ขึ้นมามีสาม พันอีกรอบหนึ่ง ลงอีกช่องหนึ่ง ขึ้นมาทั้งหมดแล้วรวบพร้อมกัน แบบนี้ค่ะ มันจะรวบสองหลักเข้าด้วยกัน แล้วเราก็เริ่มใหม่ เวลาถักถักลงไปในช่องนะเราสามารถเอามือเราแหวกด้านหลังอย่างนี้ได้ ถักไปห้าค่ะ หนึ่ง สอง หลักที่สาม หลักที่สี่ หลักที่ห้า รวบหลักที่หกกับหลักที่เจ็ดเข้าด้วยกัน พันหัวเข็ม พันหัวเข็มลงไปในช่องขึ้นมาสามห่วง พันอีกรอบหนึ่งลงไปช่องถัดไปขึ้นมา แล้วรวบพร้อมกัน ถักอีกห้าค่ะ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า รวบหลักที่หกกับหลักที่เจ็ดพันหัวเข็มลงไป ขึ้นมามีสามพันอีกรอบลงอีกช่องขึ้นมา รวบพร้อมกัน งานมันจะเริ่มสอบเข้า ถักไปห้าหลักรวบหกกับเจ็ด ถักวนรอบ แล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีถัก รถแถวที่สอง ความสูงของหมวก ก่อนที่จะลดก็แล้วแต่ชอบนะ ใครชอบสูงกว่านี้ก็สามารถเติมได้ชุดสุดท้ายก่อนที่จะถึงตรงที่จบแถว ถักมาห้าหลัก รวบหลักที่หกกับหลักที่เจ็ดแล้วปิดงาน ปิดงานก็แทงลงไปตรงช่องโซ่ แทงลงไปตรงระหว่างนี้นะแล้วดึงผ่าน ขึ้นโซ่สอง เราจะลดแบบนี้ไปเรื่อยๆ ถักห้าหลักลดเหมือนเดิม อันนี้นับหลักที่หนึ่ง หลักที่สอง หลักที่สาม หลักที่สี่ หลักที่ห้าพอครบหลักที่ห้ารวบหลักที่หกกับหลักที่เจ็ดงานมันก็จะลดไปเรื่อยๆ วนเป็นวงกลม เวลาเรารวบเราก็จะพันหัวเข็มก่อน ลงไปที่หลักที่หกขึ้นมามีสามพันหัวเข็มลงไปอีกครั้งหนึ่งขึ้นมาจะมีทั้งหมดห้าหลัก รวบพร้อมกัน ถักไปห้าหลักแล้วรวบหนึ่ง สองสามสี่หลักที่ห้ารวบหลักที่หกกับหลักที่เจ็ด พันหัวเข็ม ขึ้นมามีสามพันอีกรอบหนึ่งลงอีกหลัก ขึ้นมามีห้าแล้วรวบวนแบบนี้ไป ลายมันจะค่อยๆสอบเข้าค่ะ เวลาเราลดนะคะ เราจะนับห้าหลักแล้วลดไปเรื่อยๆอันนี้ พอครบห้าหลัก เดี๋ยวมาดูตรงจุดเชื่อมต่อนะพอห้าหลักเราลดหลักที่หกกับหลักที่เจ็ดแบบนี้แล้วเราก็นับนะ หลักที่หนึ่งสอง หลักที่สามอ่ะทีนี้พองานมันมา มาชนตรงจุดเริ่มต้น พอสามเสร็จนะ ปิดงานตรงนี้ นับเป็นหลักที่สี่ สี่เสร็จแล้วขึ้นด้วยโซ่สอง ตรงนี้เป็นหลักที่ห้า นับวนอย่างนี้มาเรื่อยๆค่ะ เมื่อกี้ตรงนี้สาม เป็นสี่เป็นห้า แล้วก็ลดหลักที่หกกับหลักที่เจ็ดตรงนี้ พอลดเสร็จแล้วก็นับใหม่ หนึ่ง สอง สาม ที่สี่ หลักที่ห้าเนี่ยมันจะค่อยๆเข้า ลดหลักที่หกกับหลักที่เจ็ด ถ้าถักด้วยไหมขนแกะงานจะเสร็จไวค่ะ แล้วถักด้วยลายฮาร์ปดับเบิลโคเชต์สามแล้วค่ะ สี่ ห้า รวบค่ะ รวบสองหลักเข้าด้วยกัน แล้วนับใหม่ เดี๋ยวพี่จะนับตรงที่ถึงจุดเชื่อมต่อให้ดู สอง สาม หลักที่สี่ ที่ห้า ถักอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆ มันจะค่อยๆลดลงลดลง หนึ่ง สอง สาม หลักที่สี่ หลักที่ห้ามาร์เกอร์เราอยู่นี่เดี๋ยวมาดูตรงที่เป็นจุดมาร์เกอร์ เรามาดูตรงจุดเชื่อมต่อ อันนี้พี่นับห้ามาละพอนับห้าเสร็จแล้วรวบหลักที่หกกับหลักที่เจ็ดแล้วเริ่มนับใหม่ นี่นะ เริ่มนับใหม่ในช่องถัดไป เริ่มนับหนึ่ง สอง แล้วมันมาถึงตรงช่วงปิดงาน ช่วงปิดงานตรงนี้เป็นสาม โซ่สองนี่ก็เป็นหลักที่สามอยู่ พอสามเสร็จแล้ว ถักหลักที่สี่ หลักที่ห้า เวลานับให้นับคาบเกี่ยวมาถึงตัวแถวใหม่ด้วย เนี่ยค่ะ แล้วเราก็จะลด หลักที่เรานับหลักที่หกกับหลักที่เจ็ด นับแบบนี้ไปเรื่อยๆ งานจะค่อย ๆ สอบเข้าหา จุดศูนย์กลางค่อยๆลดไปเรื่อยๆ ข้อดีของการถักไหมขนแกะนะคะ เราจะมองไม่เห็นลาย เพราะว่าไหมมันจะฟู มันจะออกมาเป็นแบบนี้ ลดไปเรื่อยๆ เดี๋ยวดูวิธีตอนเก็บงานตอนที่เหลือห่วงตรงนี้เล็กๆ เราจะถักลดกลางหมวกมาเรื่อยๆห้าหลักลดหลักที่หกถึงหลักที่เจ็ดเนี่ยค่ะ วนมาจน รงกลางหมวกมันเหลือเป็นช่องว่างแบบนี้ ตัดไหม ดึงไหมออกมาตรงที่จุดเริ่มต้น ใช้เข็มใหญ่นิดนึง เป็นเข็มเย็บไหมพรมนะคะ ที่จะใช้รูด เราจะปิดงานโดยการรูดด้านบน เพราะถ้าเป็นเข็มเล็กมันจะใส่ไหมขนแกะไม่ได้ เวลาเรารูด เข็มนะ แทงข้ามแบบนี้ เหมือนเราเนาผ้าค่ะหนึ่งหลักเว้นหนึ่งหลัก บนรอบ หนึ่งหลักเว้นหนึ่งหลักรูดให้ชิด แล้วตรงกลางเราจะทำปอมๆเอามาติด เก็บปลายไหมเข้าไปด้านใน ด้านในรวบไหมกันหลุดไว้หน่อยค่ะ ชั้นเดียวก็อยู่แล้วแบบนี้ เราเว้นตัวนี้ไว้ก่อน เราจะวนกลับไปถักขอบเพื่อให้ขอบมันกระชับ เราวนกลับไปตรงขอบงานตรงที่เราเริ่มต่อไหมเข้าไปตรงขอบ ีต่อใหม่พิมพ์ค้นหาได้ที่ YouTube ช่องพี่เมย์ค่ะ หรือจะเข้าไปดูที่เพลย์ลิสต์งานฝีมือพื้นฐานพื้นฐานงานฝีมือค่ะ ถ้าเป็นชื่อเพลย์ลิสต์มันจะต่อไหมแบบนี้ แล้วเราก็ตัดให้ชิด เราจะเก็บขอบโดยการถักฮาร์ปดับเบิลโคเชเกี่ยวหน้ากับเกี่ยวหลัง ฐานที่เราเริ่มคือตรงนี้ ติดมาร์กเกอร์นิดนึง เพราะว่าตัวไหมขนแกะมันจะค่อนข้างดูยาก มันจะฟู ติดตรงนี้ ไปให้รู้ว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้น ถักเหมือนเดิม ลงไปตรงช่องมัน เราจะเริ่มต้นโดยการถักโซ่สองโซ่สองจะเป็น จะเป็นเกี่ยวหน้า หลักต่อไปเป็นเกี่ยวหลัง ลงตรงช่อง ดันไปด้านหลัง ขึ้นมาสามแล้วรวบ เกี่ยวหน้า ขึ้นมาสามแล้วรวบ เกี่ยวหลัง เกี่ยวหลังคือพันหัวเข็ม แทงจากด้านหลังมา มาโผล่ด้านหน้าแบบนี้ แล้วงัดให้มันออกด้านหลัง ขึ้นมาสามแล้วรวบเหมือนกัน หน้าหลังหน้าหลังสลับกัน วนรอบ อันนี้เกี่ยวหน้า เกี่ยวหลังพันหัวเข็ม ดันไป ลงตรงกลางช่องเหมือนกันเนี่ยเอามือแหวกเอาค่ะ เพราะมันมองไม่เห็นอยู่แล้ว เกี่ยวหน้า พันหัวเข็มเนี่ย เกี่ยวหลัง เอามือแหวกแล้วก็จับ เนี่ยค่ะ มันจะเห็นช่อง เดี๋ยวมาดูวิธีปิดงานขอบแถวที่หนึ่ง เพื่อขึ้นแถวที่สอง แถวที่หนึ่งของขอบ เราจะเริ่มโดยการที่ถักโซ่สอง โซ่สองจะแทนเกี่ยวหน้า แล้วหลักต่อไปมันจะเป็นเกี่ยวหลัง หน้าหลังหน้าหลังสลับกัน ลายมันจะมาจบตรงนี้ โดยการที่ถักเป็นเกี่ยวหลัง นี่นะ เดี๋ยวเราจะปิดงาน ถักเกี่ยวหลัง ขึ้นมาสามห่วงแล้วรวบ งานจะจบตรงนี้ เวลาเราจบงานปกติเราจะแทงด้านหน้า ถ้าเราจะจบงานที่เป็นงานเก็บขอบ เราจะแทงจากด้านหลังเพื่อดันให้โซ่เนี่ยเป็นเป็นฮับดับเบิลโคเชเกี่ยวหน้า แทงแล้วเราดึงผ่าน ขึ้นโซ่สองโซ่สองตรงนี้จะกลายเป็นฮับดับเบิลโคเชเกี่ยวหน้าทันทีนะ ต่อไป หลักต่อไปตรงไหนเป็นหลัง เกี่ยวหลัง ตรงไหนเป็นหน้า เกี่ยวหน้าวนอีกรอบหนึ่งความสูงของขอบแล้วแต่ชอบ งานจะจบ ลงตรงนี้เหมือนกันโดยการเกี่ยวหลัง ถักวนไปเดี๋ยว เรามาดูวิธีจบแถวที่สองเพื่อขึ้นแถวที่สามของขอบหมวก ตรงไหนเป็นเกี่ยวหน้า ถักเกี่ยวหน้า ถักวนไปค่ะ ขอบหมวกพี่เมย์จะถักสามแถวนะ ตรงนี้เป็นแถวสุดท้ายค่ะ แถวที่สาม เราก็ถักด้วยฮาร์ปดับเบิลโคเชเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังมาแบบนี้ เกี่ยวหน้า งานจะจบตรงนี้ด้วยเกี่ยวหลัง พอเกี่ยวหลังเสร็จแล้วเวลาปิดงานเราก็จะแทงแบบนี้ แทงจากข้างหลังค่ะ แล้วดึง ดึงเสร็จแล้วตรงนี้ล็อกไหม ตัดไหมเสร็จแล้ว เราก็ใช้เข็มสอดช่วยเก็บซ่อน เข็มเราใช้เข็มหัวใหญ่หน่อยเป็นเข็มเย็บไหมพรมค่ะ หรือเข็มปักคอสติสก็ได้ถ้าคุณใช้ได้ เราก็ซ่อนปลายไหมซ่อนปลายไหมเข้าไปที่ช่องลายถัดไป เก็บเศษด้านใน ข้อดีของ ตัวไหมขนแกะคือมันถักง่ายค่ะ ถักเสร็จไวเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องการถักลงช่องถูกช่องผิด เพราะมันมองไม่เห็น ลายมันจะเป็นฟูๆขึ้นมาแบบนี้ ต่อไปเราก็ไปทำปอมๆค่ะ วิธีทำปอมๆไปดูที่คลิปวิธีทำปอมๆจากไหมขนแกะ เดี๋ยวเราจะมาติดปอมๆกัน วิธีทำปอมๆจากขนแกะนะคะ ดูคลิปได้พี่จะลงคลิปลิงก์ไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ หรือคุณจะเข้าไปดูที่อัลบั้มพื้นฐานงานฝีมือบายพี่เมย์ก็ได้ที่ YouTube ช่องพี่เมย์ พี่ทำไว้หลายเวอร์ชั่น เวอร์ชั่นที่ใช้ไหมพรมก็มี อันนี้ใช้ขนแกะ ขนแกะถ้าจะทำนะคะ กันไกต้องคม พอหลังจากที่เราได้ปอมๆเสร็จแล้ว เราก็มาเย็บติดชิ้นงานเรา ตอนทำปอมๆมมันจะมีไหมอยู่สองเส้นแบบนี้ เอาเข็มสอดช่วยค่ะ ตรงกลาง ตรงกลางหมวก ไม่ต้องลงตรงกลางเลยนะ ให้มันมีเหลือที่มัด ลงไปตรงนี้อันหนึ่ง ลงไปสองอันแล้วเดี๋ยวเรามัดด้านหลังค่ะ มัดซ่อน อีกอันหนึ่งลงตรงนี้ให้มันห่างกันนิดนึง ตัวปลายไหมมันจะเข้าไปอยู่ในหมวก มันจะเหลือพื้นที่ให้เรามัด มัดให้แน่นค่ะ มัดให้แน่นเลยนะ ไม่งั้นปอมๆเราหลุดนะ มัดไปหนึ่งรอบ แล้วใช้เข็มสอดดันออกไปข้างนอกเพื่อไปล็อกตัวมันอีกรอบหนึ่งนี่นะ ดันออกมาอันเดียว โผล่มาทางนี้ เอามาล็อกที่ตัวมัน แทงไปตรงฐาน พอแทงมาตรงฐาน แล้วเอาลงไปข้างล่างอีกรอบหนึ่งเพื่อไปมัด รอบแรกเรามัดมันแค่ฐานเดียว อันนี้มัดสองฐาน ยังไงก็ไม่หลุด ปอมๆยังไงก็ไม่ดิ้น มัดเงินตายค่ะ ตรงปลายเศษตรงนี้ไม่ได้ใช้ เราก็ตัด เราก็จะได้หมวกที่ถักจากขนแกะ นุ่มๆฟูๆอุ่นสบายๆเสร็จไว หมวกใบนี้พี่เมย์ถักใช้เวลาสามชั่วโมงค่ะ ลองดู ถักต่อเนื่องเลย แล้วก็อัดคลิปด้วย ลองดูนะ ขนาดปรับได้ตามรอบศีรษะของคนใส่ หมวกจะเริ่มจากฐาน ค่อยๆดูคลิป คลิปพี่เมย์ทำเป็นคลิปตัดต่อ ถ้าไวไปก็กดหยุดดูตรงไหนไม่ทันก็กดย้อน ความสูงของหมวกตามชอบของผู้ใหญ่ประมาณห้านิ้วครึ่ง แล้วค่อยลดกลาง ถ้าคุณต้องการให้หมวกใบนี้เป็นหมวกที่ผู้หญิงผมยาวใส่ แล้วสามารถเก็บผมได้คุณเพิ่มความสูงขึ้นมา ความสูงขึ้นมาเป็นประมาณหกนิ้ว หรือหกนิ้วครึ่ง มันจะได้ความสูงที่หย่อนตรงนี้ค่ะ ด้านหลังมันจะหย่อน แล้วเวลาเราใส่เข้าไปที่ศีรษะเราผมยาวสามารถม้วนเข้าไปได้ หมวกของเด็กน้อย คุณก็ดูจากขนาดของศีรษะเขา ถ้าเป็นเด็กเล็กเลยก็สูงประมาณประมาณสามนิ้วค่ะ แล้วก็ลด ถ้าเด็กโตขึ้นมาหน่อยก็ประมาณสี่นิ้ว ถ้าเป็นวัยรุ่นก็ประมาณห้านิ้ว ก็ลองดู สามารถปรับได้ ถักไม่ยากค่ะ เสร็จไวด้วย ใช้ไหมขนแกะถัก ใช้ไหมพรมถักได้ไหม ถักได้ ไหมอะไรก็ถักได้นะคะ พี่ลองสาธิต ไหมขนแกะเพราะว่ามันถักเสร็จไว แล้วถ้าเลือกไหมขนแกะที่เป็นไหมเหลือบหมวกออกมาจะยิ่งสวยค่ะ กดติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะ ที่ YouTube ช่องพี่เมย์ค่ะเมที่นีแฮนด์เมดค่ะ ช่องทางติดต่อติดตามดูได้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ ถูกใจกดติดตามพี่เมย์นะคะ พบกันคลิปถัดไปค่ะ ขอบคุณค่ะ